ตอนนี้เรามาถึงเรามาดูระบบของการใช้สื่อและการสื่อสารของสิงคโปร์นะคะหลายคนที่กำลังดูหรือกำลังเรียนบทเรียนนี้ก็คงบอกว่าสิงคโปร์ประเทศเล็กนิดเดียว แต่ว่าทุกคนไปกันแล้วนะคะหลายครั้งเราจะเห็นว่าไปสิงคโปร์นั้น 2,500 บาท 3,000 บาท 2คืน1วัน2วัน1คืนอะไรก็แล้ว แต่ทุกคนก็จะไป ไปดูสสิงโตทะเลของสิงคโปร์ไปดูอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีการส่งเสริมในเรื่องของการใช้สื่อเพื่อการท่องเที่ยวมากเลยนะคะแล้วถามว่าสิงคโปร์ที่เป็นเกาะเล็กๆ มีคนประมาณ 5 ล้านกว่าคนเนี่ยนะเกาะเล็กๆหลายคนก็เคยเปรียบเทียบว่าเท่ากับเกาะภูเก็ตเนี่ยทำไมอ่ะคนไทยไปตลอดเลยบางคนเนี่ยไปสิงคโปร์เนี่ยประมาณ 3 ครั้ง 5 ครั้ง ถามว่าอนาคตจะไปอีกไหมก็จะไป เพราะว่าไปกี่ครั้งก็เป็นไงฮะสิงคโปร์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ตลอดเลยแล้วก็ด้วยสายการบินที่ถูกเนี่ยก็ทำให้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวสิงคโปร์เยอะทำไมถึงไปนะคะนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีเนื่องด้วยเขามีอาณาเขตพื้นที่เล็กนะเพราะนั้นคนของเขาประมาณ 5 ล้านคนเนี่ยเขาจะต้องอยู่ด้วยกันอย่าง อย่างเป็นเอกภาพมากๆเลยนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในความเล็กของเขาเนี่ยประเทศของเขา 5 ล้านกว่าคนเนี่ยเขามีสถานีโทรทัศน์ประมาณ 8 แห่งนะคะแล้วก็มีในหนังสือพิมพ์นะคะหนังสือพิมพ์เนี่ยของเขาเนี่ยก็มีมีประมาณสักเกือบ 30 ฉบับนะคะเพราะนั้นแต่ไม่ว่าจะสื่อประเภทไหนกันแล้วแต่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลคุมหมด นะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องดูแลความเป็นระเบียบของประเทศนะ แต่การควบคุมดูแลของรัฐบาลเนี่ยต่างจากประเทศอื่น เพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าของสิงคโปร์เนี่ยรัฐบาลคุมแต่ให้บริหารแบบธุรกิจนะ เพราะนั้นถ้าเราได้ยินเนี่ยก็คือจะเคยใช้ชื่อรัฐบาลตั้งเป็นบริษัทเลยชื่อบริษัทมีเดียคอปนะก็คือมีเดียคอ r p ปอร t ชันก็คือเป็นบริษัทที่ดูแลด้านสื่อทั้งหมดของรัฐบาล สิงคโปร์นะคะรัฐเป็นเจ้าของนะะแต่ทุกอย่างต้องดำเนินการโดยกลไกของธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคือเป็นเจ้าของแต่ไม่บริหารให้มีการบริหารแบบเอกชนบริหาร ก็จึงเป็นเหตุว่าสื่อของสิงคโปร์นั้นโตวันโตคืนทั้งในเรื่องของคุณภาพ ทั้งในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า แล้วสิงคโปร์นั้นมีการเข้าถึงสื่อใหม่อย่างไรนะคะสื่อใหม่อย่างไรนะคะ ก็นึกภาพนะจาก100%เนี่ยทุกครัวเรือนของของสิงคโปร์เนี่ยเข้าถึงสื่อใหม่98%อตีว่า100%เลยนะเพราะนั้นหมายความว่าคนสิงคโปร์เนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยเข้าถึงสื่อออนไลน์หมด เพราะนั้นข้อมูลข่าวสารเนี่ยเพียงคลิกดูก็เห็นเลยนะคะว่าเป็นเป็นอะไรคะ เป็นข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องของพูดถึงการเข้าถึงสมาร์ทโฟนล่ะนะคนสิงคโปร์จะเข้าถึงสมาร์ทโฟนประมาณเกือบ90%นะคะแล้ววิถีชีวิตของคนล่ะคะวิถีชีวิตของคนเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะบริโภคข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องเลยนะผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะข่าวไม่ว่าข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการอภิปราย แสดงความเห็นขัดแย้งเห็นด้วยอะไรต่างๆเนี่ยผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดนะดูหนังฟังเพลงทุกอย่างเสพข้อมูลคุยกับนายทำการบ้านคุยกับแฟนอะไรต่างๆ เป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดเลย เพราะนั้นสื่อจึงมีการแข่งขันสูงมาก คุณภาพเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆนะ เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ แข่งคุณภาพแข่งมาตรฐานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือออคนเนี่ยเริ่มใช้สื่อออนไลน์ในการที่จะตรวจสอบ แล้วก็เสนอข้อคิดเห็นต่างๆนะคะก็มีหลายหลายนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์เลยเนี่ยที่พลิกมุม หรือว่าถูกรีเจ็คหรือถูกดีดออกไปถูกปฏิเสธออกจากการที่จะนำเสนอให้เป็นนโยบายเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่ามีการฟ้องร้องมีการออะไรนะคะแจ้งข่าวผ่านระบบออนไลน์ ก็เลยทำให้นโยบายบางอย่างเนี่ยคว่ำไปแล้วก็มีการนำเสนอสิ่งต่างๆ เข้ามาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นจึงอาจจะบอกได้ว่าในบรรดาภูมิภาคอาเซียน ประชาคมอาเซียนนั้น สิงคโปร์นั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางสื่อที่สดใสน่าเป็นตัวอย่างที่ดีในหลายๆ แบบเลยทีเดียว Singapore is a vibrant media hub in Asia. Singapore is in a parliamentary republic of 5.5 million people. There are eight domestic television stations owned by MediaCorp, which is state-owned. There are more than 15 different daily newspapers. They publish in a variety of languages, English, Chinese, Malay and Tamil. If you look at the newspapers, all the newspapers come under the SPH uh, Straight Times group. Uh, then media corp, most of the television and radio, except for two or three radio stations, uh, uh come under the media corp banner. Uh, they're all, in theory, government-owned, but they all run on a commercial basis. All media is heavily regulated. All media must be licensed, including online news. The Ministry of Communications and Information acts as a regulator Broadband access is available, I think, to about 98% of the households. If you take into account the access to the internet media the people have and how it's also influencing uh, government policy and public agenda. One uh, clear example is government policy on immigration. Uh, the people's misgivings about the immigration policy was not uh, reflected in the mainstream media, but it was widely reflected in internet forum discussions and uh, various internet uh, um, uh, news sites. And the government monitors that. And they took that into account and uh, changed immigration policy. Internet penetration is 82% and smartphone ownership is 88%. But despite this, internet freedom has been deemed not free by Freedom House. 64% of the population are active social media users. WhatsApp is the preferred chat app. 46% of those with social media use it. So that creates the issue of whether what we call the traditional media, the newspapers, uh, radio and television is really the mainstream. Because I suppose especially the younger generation, a lot of them get their information and even entertainment through online media. So the online media, where even when it comes to news and information, there's a lot of forum discussions on political issues, even religious issues, and which are um, sometimes considered taboo or sensitive in the mainstream. Although most media in Singapore are government owned with heavy regulation, the commercial basis on which they operate promotes competition and cultivates high broadcasting and press standards. In addition, the internet plays a significant role as an interactive media for public opinion and has been pivotal to the nation in bringing positive change to government legislation, revealing a harmonious balance between government influence and publicly open expression.